นี้จะมาติดกราฟเป็นวันกันก็จะมีอันที่สี่สี่แล้วก็สี่สี่แล้วก็ยี่สิบสาม แล้วก็เจ็ดสิบเก้าเราว่าในนี้น่าจะดีสุดๆ นะ น่าจะ เอาตัวไปให้ が俺を倒せるわけがないんだまさにจะ誰かに見せることになろうとはね君の最初で最後の幸運いやお前が死ぬ前に一言褒めておいてやろう 论扯呀！没有他来一个队友，两位都会的。このフリーザさえいなければね。ふざけるな。俺が負けるか。 โดนไปหนึ่งสองสามดอกไม่โดนไม่โดนไม่โดไม่ ได้เฉยได้เฉยสกิลเอ่อซโซนี่ของซูเปอร์โซของซิซาโร่นี่เอาจากด่านสามสิบแล้วเนี่ย ได้ยากเลยแหละแต่ว่า ก็ประมาณนี้กว่าจะได้ก็ดวงน้อยมากแหละต้องใช้ดวงต้องดวงร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ได้ครบได้เจ็ดลูกผู้ก่อจะทำได้สองสอง っしゃいませバイバイ。